เลยนะคะ ก็คือย้อนไปเมื่อประมาณปีห้าสองก็คือถ้านับปีก็น่าจะประมาณเกือบสิบปีละครับสิบสามสิบสามปีสิบสี่ปี โดยประมาณก็คือช่วงนั้นประมาณเดือนคุมภาก็นุกก็ไป ไปทำบุญด้วยความที่เราเป็นสายบุญอะ่ะ เราก็เดี๋ยวไปจังหวัดนู้นไปโปจังหวัดนี้อะไรเงี้ยครับ แล้วมันก็มีอยู่มีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งจำหน้าเราได้บ่อย อืม แล้ว ก็มาเจอกันที่จังหวัดชัยภูมิ ท่านก็เลยเข้ามาทัก ท่านก็เหมือนกับคือท่านก็รู้ว่า เราก็แบบสายบุญด้วย แล้วก็นั่งสมาธิด้วยอะไรเงี้ย ท่านก็เลยมาทักว่าอ่าหนูกับ อ่า ทุกคนในกลุ่มอ่ะคือหนูไม่ได้ไปคนเดียวไงก็จะมีพ่อแล้วก็มีเพื่อนไปด้วย เราก็เมื่อกี้ก็เข้ามาทักว่า อ่าอยากไปทำแต่งจานไหมเราคงจะมีบุญสัมพันธ์กันแล้วแม่ชีก็รู้ทางคือท่านท่านพี่มาชีนิ่ม เอออ่าด้วยความที่เราก็มองว่า คือเราก็คุ้นๆ หน้าแม่ชี อ่ะ คือเราเจอแต่ว่าเหมือนกับ อาการเหมือนเตี้ยผ่านๆแต่เราไม่เคยทักกันอะไรเงี้ย เราก็ เออก็รู้สึกว่าแม่ชีท่านก็เหมือนกับท่านก็มีเซนด้วยแล้วเราก็คุ้นๆท่านในในหลาย ๆงานเหมือนกันเราก็เลย บอกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้ด้วยความที่เราเป็นคนเมือง ไม่ไม่เคยเข้าป่าไม่เคยอะไรมาก่อน เราก็เหมือนกับอาการตื่นเต้นนะก็เลยตกลงทันที ก็จะมีเพื่อนนุกที่จะเข้าป่ากัน แม่ปีก็ก็จะบอกลูกหน้าอยู่แล้วว่า ป่าเนี่ย มันไปเช้าเย็นกลับไม่ได้นะ อย่างน้อยมันต้องนอนสองคืน ก็คือสามวันสองคืนนะคะแล้วตอนที่แม่ปีนิ่มชวนอะ่ะ แม่ชีดิ่มก็ระหว่างที่ชวนอะ่ะ คือมันมีก็มีเสียงคุยกันอะไรเงี้ยแล้ว ก็มีกลุ่มแม่ขาว ที่อยู่ใกล้ๆอ่ะเขาได้ยินครับ ว่าเราจะไปเข้าป่าไปถ้ำแสงจันทร์กันเขาก็เลยขอตามมาด้วยเราก็เลยว่าเออแม่ชีก็ท่านก็อึ้งอยู่นิดนึงท่านก็บอกว่าเออ แต่มันมันลำบากนะ มันต้องเดินขึ้นเขาลงเขาคือแม่ขาวสองคนเนี่ยค่อนข้างจะมีอายุแล้วไงคะก็แม่แม่นิ่งก็ปวดในเรื่องของสุขภาพหรืออาจจะไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ท่านก็บอกว่าท่านอยากไปอยากไปให้ได้สักพักฟังแล้วรู้สึกตััทาอะไรเงี้ย ก็เลยตกลงตกลงก็ คนที่จะไปก็เพิ่มขึ้นอพอตอนกลางคืนก็ไปนอนกันที่สำนักสงฆ์ก็คุยเรื่องที่จะไปกันเนี่ยว่าแม่ทีก็จะเตรียมเตรียมตักซ้อมแบบว่าเข้าป่าต้องทำตัวยังไงอะไรยังไงด้วยความที่ทุกคนเป็นคนเมืองกันหมดแม่ทีก็จะซักซ้อมให้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยก็พระก็พระที่สำนักสงฆ์ก็คือพระอาจารย์เด่นลิฟเห็นว่าเราอ่ะจะไปไปขึ้น ไปขึ้นไปที่ถ้ำแสงจันทร์กันเขาก็เลยท่านก็เลยขอไปด้วยอีกคนหนึ่งกลุ่มก็เริ่มใหญ่ขึ้นอีกมาอีกนิดนึงครับ๋อก็คือนอนกันก็ปกติหกโมงเช้าก็มารวมตัวกันที่ทางขึ้นทางขึ้นเขาอะค่ะ ก็คือมันจะเป็นสำนักสงฆ์ท่าบัวแดง อืม ระหว่างที่แบบ เตรียมแม่จีก็ประสานงานให้หมดเลย ก็คือ เตรียมลูกหาบ เตรียมน้ำเตรียมสัมภาระเตรียมอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมแบบมามุงมามๆาคือแม่ชีเตรียมให้หมดเลย ครับ จนแบบอู้เหมือนแม่ชีคล่องมากเลยเราก็แบบอึ้งๆนิดนึงอ่ะก็คือแม่ชีเป็นธุระจัดการให้ทุกอย่างเลยก็คือลูกหาบก็มารอกันหมด สัมภาระอะไรพร้อมหมดน้ำพร้อมหมด แล้วก็ก็ปรากฏว่ามีพระสองลูกที่ท่านมาเราตอนแรกเราไม่รู้ว่าท่านมาจากจังหวัดไหน ท่านก็เห็นว่าเราเตรียมตัวจะขึ้นกันเขาท่านก็เลยนึกว่าเราอ่ะ จะขึ้นไปที่ถ้ำบัวแดง ครับ แต่เราก็บอกว่า เราอ่ะผ่านถ้ำบัวแดงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราจะเลยถ้ำบัวแดงไป ขึ้นไปอีก ก็คือจะไปที่ถ้ำแสงจันทร์ท่านก็พอท่านรู้ว่า อ่ากลุ่มเนี้ยจะเข้าป่าไปที่ถ้ำแสงจันทร์กันท่านก็รีบขอตามไปด้วยเลยเพราะว่า ทาแสงจันทร์อ่ะถ้าไม่มีคนนำทางไปจะเข้าไปไม่ได้ มันมันก็ค่อนาจะลึกอะค่ะแล้วก็ทางค่อน้างจะลบครับก็ก็เลยได้พระมาเพิ่มอีกสององค์ก็คือ ก็เป็นพระที่แบบมีอายุประมาณหนึ่งแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็คือเป็นหลวงตาที่อายุมากแล้วประมาณเจ็ดสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นมีพระสามแล้วแล้วก็มีลูกหัดสองครับ ก็ไปกันก็ทั้งหมดก็สิบสามคน ก็พอเดินทางขึ้นไปปุ๊บ แม่ชีก็ให้ไปแวะไปที่เหมือนกับไปสักการะที่ท่าบัวแดงก่อนก็มีจุดทูบมีขออนุญาตอะไรกันสวดมนต์อะไรกัน เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ป่า จนแม่ชีบอกว่า โอเคไปได้แล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็เริ่มขบวนกันก็เข้าป่าไปด้วยความที่แบบแรกๆมันก็เป็นทางลาบอะแล้วมันก็ค่อยๆแบบ ชันขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเงี้ย ผ่านป่าภัยผ่านป่าลบก็ไปถึงจุดที่พักทานฉันเพลก็ประมาณเอ่อก็คือแม่ทีบอกว่ามามาเลยครึ่งทางแล้วล่ะ ก็ให้กุณกอดว่าด้วยความที่ทุกคนไม่ไม่ชินกับการเดินขึ้นทางพันแล้วก็มันมันเหนื่อยกันหมดอะ ก็เลยแม่ชีก็เลยบอกว่าถ้าเป็นคนเมืองอ่ะเขาเดินเจ็ดกิโลอ่ะเขาใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงก็ถึงแล้ว แต่เราอ่ะสามชั่วโมงลงมาได้ครึ่งทางเองอะไรเงี้ยแม่ชีก็บอกเขาก็เข้าใจก็เลยก็ให้นั่งรอก่อนคือนั่งกินข้าวพระท่านก็ถือโอกาสฉันฉันฉันฉันเพลไปด้วยเลย ครับ ก็พอทุกคนนั่นหมดแล้วปุ๊บด้วยความที่กลุ่มผู้ชายอ่ะเขาก็ยังมีเรี่ยวแรงกันอยู่เขาก็เห็นว่าแม่ชีบอกว่า พวกเราอ่ะเดินกันฟ้า เล้วก็กลัวว่าจะไปถึงเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวกลัวจะมืด เขาก็เลยขอเดินล่วงหน้าไปก่อนแต่กลุ่มผู้ชายอ่ะ ทุกคนอ่ะมาครั้งแรกกันหมดแล้วเขาก็ไม่รู้ทางนะคะ แต่ว่าตอนที่มาจากวัดอ่ะมันมีน้องน้องหมามาด้วย แล้วแม่ชีก็บอกว่าน้องหมาตัวเนี้ยเขารู้ทางตามตามเดินตามน้องหมาไปเลยก็ได้คือทางในป่า มันจะมีทางเดินอยู่แล้ว เหมือนเหมือนทางทางย่ามอะค่ะ คือมันไม่ใช่ลกแบบ จนมองไม่เห็นทางเดินเลยนะมันยังมีทางเดินแบบ ทางย่ำที่แบบ เดินได้ทีละคนอ่ะเดินนึกผู้ชายเขาก็เลย เอองั้นก็เดินนำกันไปก่อนละกันจนพอกลุ่มนุกก็คือกลุ่มผู้หญิงอ่ะก็เห็นว่า อ่าทุกผู้ชายเขาลุกกันไปละก็คือหลังเดินไปไวๆละ ก็รีบลุกตามเราก็เดินตามกันไป จน ก็คือมองไม่เห็นกลุ่มหลังพวกผู้ชายแล้วนะคะก็คือมันห่างกันไม่กี่นาทีมันก็ไม่เห็นหลังกันแล้วอ่ะครับนุก็ที่ผู้หญิงที่เดินนำข้างหน้านุอ่ะ ก็พาไปหยุดตรงทางแยกซึ่งมันก็จะมีทางขวามันก็จะเป็นทางเดินที่แบบมันลอยใหญ่ๆเหมือนคนย่ำกันเยอะ แต่อีกทางหนึ่งมันก็เป็นทางเล็กกว่า เป็นทางย่ำทางย่ำที่มันเล็กกว่า เราก็เลยลังเลคือมันเหมือนเหมือนแยกตัววายอ่ะ ในป่าเราก็แบบเอางวะมาไม่ไม่เคยเข้าป่าแล้วก็มาป่ากันครั้งแรกด้วยก็ยังยืนงงงงกันก็ตกลงกันว่างั้นเดี๋ยวเรารอเรารอกลุ่มแม่ชีนิ่มกับพวกลูกหาบแล้วกันรอตรงนี้แหละอย่าไปไหน เพราะว่าแม่ชีบอกว่าถ้ารู้สึกว่าหลงห้ามขยับตัวเราก็ก็คือให้อยู่ตรงนั้นเลยห้ามไปไหน เราก็ยืนรอไปตรงเนี้ยรอว่าเดี๋ยวกลุ่มเพราะว่ากลุ่มพระท่านจะทานนิดนึงคือท่านก็แบบ เหมือนจัดจีวรเตรียมบาทเตรียมอะไรของท่านท่านก็ใช้เวลาประมาณนึงเราก็ตั้งใจว่าจะรอท่าน แต่จังหวะที่ระหว่างที่เรากำลังยืนยืนประชุมแล้วก็ยืนรอกันอยู่ปรากฏว่าสงตาที่มาด้วยอ่ะที่ที่ขอติดมาเมื่อเช้า อยู่ๆท่านก็มาโผล่ที่หน้าแถวหน้าแถวเลยนะซึ่ง เราก็ตกใจกันอยู่เพราะว่าทางอ่ะ มันเดินได้แค่ทีละคน ครับ ถ้าคนหลังน่ะ เดินมานำหัวแถวได้ก็คือ ทุกคนอ่ะ ต้องหลบไปยืนข้างทางเพื่อที่ให้คนหลังอ่ะเดินมาอยู่ข้างหน้า อืแต่อยู่ๆหลงทางก็มาโผล่ข้างหน้าเลย หมายความว่าถ้าเกิดพี่นุ๊กหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าหลวงตาจะมาโผล่ข้างหน้าเราได้เนี่ย เราต้องรู้กันหมดทุกคนถูกไหม ใช่ค่ะ คือทุกคนต้องไปหลบไปอยู่ข้างทางกันหมด เพื่อที่จะหลบให้หลบทางให้หลวงตาเดินเดินขึ้นไป หมายความว่าทางมันเบียดเบียดกันมาก มันเป็นทางเดินตอนเดียวที่แบบ แค่คนคนเดียวเดินอ๋อครับครับว่ามันเป็นป่าป่าลกโลกอ่ะก็มีย่ำย่ำย่ำเดินครับ เราก็ยังงงแต่ด้วยความที่คือด้วยความที่เราแบบจับกลุ่มคุยกัน แล้วก็แบบเหมือนกับ ระหว่างเราอ่ะเราก็มองว่า เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตก็ได้ว่า หลวงตาแทรกตัวไปตอนไหนก็เลยคิดว่าเอออาจจะแทรกตัวไปตอนที่เรากำลังเผลอคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลย คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกแล้วหลวงตา ท่านก็พูดเป็นภาษาลาวอ่ะคือคือพี่อ่ะฟังภาษาลาวได้ แต่พี่พูดไม่ได้ ครับฟังเป็นตัดตานได้ แต่พี่พูดพี่พูดไม่ได้ แต่พี่ก็รู้ ท่านก็บอกว่าแล้วรีบตามมาตามมาอะไรเงี้ยเราก็แบบ เออไม่ดีไม่หลงทางใส่ท่านท่านเห็นเกตเห็นเห็นท่านอายุเยอะขนาดนี้ท่านเดินเร็วเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเดินตามหลวงตาไป ครับ ก็ตามไปก็คือกลุ่มผู้หญิงเนาะด้วยความที่แบบ เดี๋ยวก็ขึ้นเขาลงเขา เดี๋ยวต้องมุดต้องรอดอะไรเงี้ยเราก็เดินกันพาท่านก็ยืนรอนะ ห่างกันประมาณห้าเมตรอ่ะท่านจะ ก็คือหลวงชายจะทิ้งระยะห่างประมาณห้าเมตร แล้วก็ถ้าเห็นว่าเดินช้าเนี่ยท่านก็ยืนรอพอเห็นว่าเริ่มมาเข้ามาใกล้ละท่านก็จะรีบเดินนำออกไปอีก อืมเราเดินใกล้ท่านก็จะรีบเดินนำออกไปอีกอย่างเงี้ย แต่ท่านก็จะคอยเหมือนหันมาดูแล้วก็พูดพูดเป็นภาษาอีสานพูดเหมือนคำเดิมๆอ่ะเร็วๆไปให้ถึงก่อนมืด อะไรอะไรประมาณนี้แหละอ่าเหมือนแบบเฝ้าเฝ้าเฝ้าไปอะไรเงี้ยนะ ต้องแต่งเปล่าเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะเย็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเย็นมันจะค่ำเราก็รีบเดินก็คือรีบเดินในแบบในแบบฉบับของเราอ่ะเพราะว่ามันมีคนอายุมากมาเนาะแล้วก็ประคองกันไปเหมือนแทบจะหิ้วปีกกันเลยก็พอเดินไปถึงอ่าหน้าผาหน้าผาคือทางทางขึ้นถ้ำปากถ้ำแสงจันทร์เนี่ยมันต้องปีนหน้าผาขึ้นไปครับเรา ก็คือจุดนัดพบอะทุกคนต้องไปรอกันอยู่ที่ที่ปีนผาปีนหน้าผาแล้วพอไปถึงปุ๊บเราก็เห็นกลุ่มผู้ชายอะสามสามคนเขาก็นั่งรอกันอยู่แล้วเขาก็เหมือนกับก็แบ่งน้ำให้ก็คือทุกคนก็พกน้ำกัมาทีอนหน่อยก็แบ่งน้ำให้ดื่มอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนก็ไม่กล้าดื่มเยอะเพราะเดี๋ยว ดื่มเยอะมันก็ปวดท้องใช่ไหมก็ด่มไปนิดนึงแล้วก็นั่งพัดนั่งบีบขานวดขาอะไรกันไป ระหว่างที่รอกลุ่ม กลุ่มกลุ่มแม่ชิงนี่ซึ่งเดินปิดท้าย ครับพบผู้ชายก็คือกลุ่มสุดท้ายก็คือระหว่างรอกลุ่มแม่ชินี่มา ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาพูดมาว่าเอ้ยหลงตาหายไปไหนเราก็เลย เออนั่นดิมัวแต่เหนื่อยกันมัวแต่นั่งพักกันแล้ว หลงตาหายไปตอนไหน ครับ ก็ยังคุยอยู่เอ้ย เมื่อกี้หลงตายังนามาอยู่แล้วหายไปตอนไหนนะอะไรเงี้ยกลุ่มหนึ่งเขาก็กลุ่มผู้ชายเขาก็แย้งมาเขาบอกว่า นำอะไรหลวงตาอยู่กลุ่มฉัน หลวงตานำมาถึงตรงนี้แล้วบอกให้นั่งรอตรงนี้แบบกลุ่มอันนี้คือกลุ่มผู้ชายเขาแย้งมานะกลุ่มผู้หญิงก็เถียงว่าเอ้ยฉันเดินตามหลวงตามันต้องสองชั่วโมงกว่าจะมาบอกว่าหลวงตานำได้ไง ก็เถียงกันไปเถียงกันมาสักพักก็เงียบทั้งสองฝ่ายละว่า คือแม่ชีบอกไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าถ้าเจออะไรแปลก ๆ อย่า อย่าตื่นหาอะไรเยอะทำเงียบๆไปทุกคนก็ เลยสรุปแบบว่างั้นเงียบไว้ก่อนจนกลุ่มที่สามมาถึงก็ประมาณยี่สิบนาทีเลยก็คือเขาก็ค่อนข้างหนักนะคะ เพราะว่าขนทั้งสัมภาระทั้งน้ำ ก็มันก็ค่อนข้างหนักพอมาถึงปุ๊บปรากฏว่าหลวงตาอยู่กลุ่มที่สามพอหลวงตามาถึงก็ ทุกคนก็ไปถามว่าหลวงตาหลวงตาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่อยู่กลุ่มนี้มาตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าหลวงตาแล้วก็ตอบเป็นภาษาไทยอะค่ะว่า ก็อยู่ตรงนี้แหละทำไมหรอ แม่ชีนิ่มก็ซักทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี้ย แม่ชีก็แบบ เหมือนกับเอาหล่นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ ก็พวกผู้หญิงกับพวกกลุ่มผู้ชายก็อธิบายกันว่า กลุ่มหนึ่งก็เห็นวงตามานำ กลุ่มของก็เห็นหลวงตามานำต่างคนต่างมีหลวงตานำแล้วหลวงตาก็พูดภาษาอีสานตลอดทางเลย อืแล้ว หลวงตาที่เป็นตัวจริงอ่ะ ที่อยู่ในกลุ่มสามเขาบอกว่า โอ้ยท่านจะไปนามได้ไงท่านต้องเพิ่งเคยมาที่ครั้งแรกเหมือนกัน แล้วท่านเป็นพระอายุทยาก็คือท่านพุทธิสารไม่เป็นแบบเออ ก็เลยรู้สึกว่ามันมันแปลกๆละก็แต่ว่าแม่ชีบอกว่า เออก็ไม่เป็นไรก็ให้กลับกับคุณจริงจากติดหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็เออกราบกันแล้วก็พอนั่งพักเหนื่อยเต็มที่แล้วก็ปีนหน้าผาไปขึ้นปากถ้ำไป อพอเข้าปากถ้ำมาเนี่ยเราจะเห็นรอยรอยงูเต็มไปหมดเลยนะรอยเลื้อยงูตัวเล็กตัวใหญ่อะเยอะมากแล้วก็พวกรอยลอกคราบอะไรของเขาอะครับแต่ว่าไม่เห็นงูสักตัวนะไม่มีงูไม่มีอะไรเลยเห็นแต่รอยเลื้อยเต็มไปหมดเม่กีก็บอกว่า เออส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็คือถ้าไม่ถ้ามีคณะบุญมางูจะหายหมด แต่ถ้าไม่มีอ่ะงูจะเต็มถ้ำเลยก็ก็จริงก็คือระหว่างที่อยู่อ่ะ ไม่เห็นงูสักตัวเลย แต่ว่ารอยเลื้อยใหม่อ่ะปู่ตลอดเราก็เลยก็คือ อ่าฮัลโหลครับ ได้ยินอยู่ครับพี่นุ๊กอ่ะก็พอเข้าปากถ้ำแสงจันทร์ไปแล้วอ่ะ อ่าปลายถ้ำอ่ะมันจะเป็นสุดที่ป่องภูเขาไฟเก่า อืมป่องภูเขาไฟที่มันมันกว้างมากเลยนะ แล้วมันก็เหมือนกับอีกอีกโลกหนึ่งเลยอีกอีกดินแดนหนึ่งเลยอ่ะซึ่งแบบ จะบอกว่ามันคือเราเข้าไปปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนทุกสายตาจับจ้องเลยอะ่ะมันรู้สึกเหมือนเราเป็นคนดังอะ่ะเหมือนมีใครจ้องแบบไม่ได้จ้องเยอะนะจ้องทั้งกลุ่มเลยแม่ชีก็เตือนเตือนว่า อ่า ใครจะนั่งสมาธิหรือ ใครจะจะไปทำวัดอะไรก็ไปนะแล้วก็พยายามสำรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คือท่านบอกว่าบริเวณป่องเนี้ยมันเป็นอนาเขตของบางบทละ ก็ห้ามทุกคนพูดหยาบหรือห้ามอะไรเด็ดขาดเราก็เราก็เก่งกันแล้วไงเราก็ โอเคก็ ก็คือตั้งใจฟังทำแม่นี่ที่คอยคอยคอยเตือนคอยชี้นำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็อยู่ในนั้น นุกไม่ใช่คนที่มีเซนส์หรือมีสัมผัสอะไรพิเศษนะคะ ก็ แต่เราก็รู้สึก รู้สึกว่าอย่างสมมติเวลา อ่า มันไม่มีห้องน้ำใช่ไหมเราจะไปปวดทุกข์ อ๋อต้องขออภัยด้วยจริงๆก็คือ แบบเวลาเราจะไปไปไปพูดไปหมดทุกเนี่ยเราต้องไปถามมุมของเราใช่ไหมแม่ชีก็จะแบ่ง คือมันเป็นป่องภูเขาไฟเก่าอ่ะมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมพื้นที่วงกลมแม่ชีก็จะแบ่งผู้หญิงนะไปใช้ใช้พื้นที่ต่างๆจะไปนั่งสมาธิไปอะไรก็คือฝั่งซ้ายผู้ชายอ่ะไปอยู่ฝั่งขวาก็คือห้ามข้ามฝั่งกันพอนุกจะไปหามุมอะไรของนุกเนี้ยไปเตรียมขุดหลุม เราก็จะได้ยินเสียงเสียงผู้ชายอะ่ะมายืนใกล้ๆเราแล้วตะโกนว่าเฮ้ยใส่หูเราอะ่ะ จนครั้งอ่านหลุมแรกโอเคเราก็มองว่า มันมันเป็นกลางวันอยู่ไงเราก็มองว่า เออสงสัยสงสัยบางบทมาก็คือแม่ชีบอกแล้วว่าตรงนี้เป็นบางบทเราก็มองว่า เออแต่เรามองไม่เห็นเขานะได้ยินแต่เสียงก็อ่าย้ายย้ายไปอีกก็ไปขุดอีกพอมาเฮ้ยข้างๆหูเนี่ยเราก็ตรงนี้ก็ไม่ได้หรอ แล้วก็เราก็ย้ายไปอีกเขาก็มา เตรียมจะขุด ยังไม่ทันจะขุดเลยแค่ง้างง้างง้างเสียมง้างเสียมขึ้นอ่ะเขาก็เฮ้ยมาอีกเราก็แบบนี่เดี๋ยวจะไม่ได้ปล่อยที่แต่บอกว่าอะไรเงี้ยจนเราไปจุดที่สี่อ่ะบอกว่าตรงนี้เราขอนะแต่แบบเขาก็เงียบไม่มีเฮ้ย ไม่มีอะไร แล้วก็เป็นแล้วก็มีครั้งหนึ่งก็คือพอนอนคืนหนึ่งก็คือไม่มีอะไรเลยตอนเช้าก็ออกมาเดินเล่นในป่องนั่นแหละ คือเราอยู่แต่ในป่องไงป่องดูแบบเราเดินภายในบริเวณนั้นนะนุกก็เดินแต่ฝั่งผู้หญิงด้วยความที่นุกเดินเล่นอยู่อ่ะ คือมันค่อนข้างจะกว้างไงนุกก็เดินแบบดูดูไม้แปลกๆอะไรแปลกๆนุกก็สังเกตว่ามีคนเป็นผู้ชายเดินตาม ก็คือแบบใส่ชุดมาห้อมแล้วก็เอาพักมาคัดคุงอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นลูกหาบหรือเปล่า แต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นฝั่งผู้หญิง ผู้ชายมันไม่ควรจะเข้ามาเดินเนี่ยเราก็แบบ เออ หรือว่ามันจะบอกว่ามันไม่รู้พื้นที่มันก็ไม่ใช่เขาเป็นคนพื้นที่เราก็รู้สึกแปลกๆแต่คือเวลาลูกหยุดอ่ะลูกขับนไปอ่ะเขาหลบเข้าข้านทางนะแต่เราอ่ะเห็นเห็นปุ๊บเห็นการแต่งตัวแต่ว่าเหมือนกับเขาหลบหลบไปอยู่ตานกิ่งได้หลบตักพุ่มไม้พอเราเดินไปอีกเขาก็ออกจากที่ซ่อน แล้วก็เดินตามหลังเราอะไรเงี้ยครับแต่เวลาเขาซ่อนเขาไม่ได้ซ่อนหมดทั้งตัวไงเราก็จะเห็นแขนเห็นการแต่งตัวเขาอะไรเงี้ย แต่ว่าเห็นไม่ชัดเพราะพุ่มไม้มันบังครับ จนหลบครั้งที่สามแล้วลูกก็ไปหลบแล้วก็ไปนั่งอย่างยองแล้ว เพื่อที่จะดูว่าไอคนที่ตามหลังเรามาเนี่ย มันใครกันแน่ มันใช่ลุงหาไหมหรือว่ามันพวกพวกพันป่าหาของป่าหรือเปล่าอะไรเงี้ย แล้วมันมาเดินตามเราทำไมอะไรเงี้ยเราก็เดินคนเดียวไงผู้หญิงแล้วก็ไปหลบอยู่ตรงพุ่มไม้ แล้วก็มองไอคนนั้นมันก็หลบตามพุ่มไม้แล้วก็เหมือนกับเขาหันหลังให้เรานะสักพักเขาก็เดินลุกแล้วก็เหมือนกับ ด้วยความที่แบบเราก็มองว่าเราจะไปทางไหนต่อ มันแป๊บเดียวเองก็คือเข้าหายไปจากตรงนั้นเลย แล้วมันก็ยังเป็นกลางวันอยู่นะลุกเลยรีบเดินกลับไปหาแม่นิ่มว่ามีผู้ชายเดินตามลุกอ่ะพวกลุกหาหรือเปล่าแม่นิ่มก็บอกแม่นิ่มก็งงๆอยู่พักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย คือ เราก็กลัวไงแบบเป็นผู้หญิงมาเดินคนเดียว แล้วมันมีผู้ชายที่ไหนไม่รู้มาเดินตามเราในป่าเราก็แบบ พอไม่นี่ก็้งอยู่บ้านหนึ่งแม่นิวบอกโอ้ยตุ้มลูกหาเขาไม่ที่อยู่ที่นี่นะเขาออกป่องไปหาไม้ไผ่มาเตรียมต้มน้ำตอนเย็นครับเราก็แบบอ้าวที่นี่ไม่มีชู้ขาวหรออะไรเงี้ยว่าอย่างทำชายเราก็ยังสังเกตได้เพราะว่าเขาจะแต่งชุดขาวไงแต่คนเนี้ยเขาแต่งเหมือนชุดชุดมะห้อมเก่าๆแล้วก็คาดว่าขมาซึ่งมันไม่ใช่พวกพวกผู้ชายที่มากับเราอยู่แล้วครับ เราก็ลูกหา ก็ไม่ใช่ แล้วใครวะอะไรเงี้ย นี่ก็เป็น เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจอ แล้วก็พอผ่านไปคืนที่สองคืนที่สองแม่แม่พี่นิ่มก็เตือนอีกว่า อ่าพรุ่งนี้ย เราต้องเดิน เราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางกลับนะก็ใครจะนั่งใครจะรวดวัวใครจะฝึกอะไรก็รีบีบแล้วก็เข้านอนให้เร็ว เพราะว่า คือตอนเช้าคือแม่นิ่มก็ไม่ได้บอกเหตุผล แต่บอกว่าเออพรุ่งนี้ทุกคนต้องใช้แรงกันเยอะอะไรประมาณเนี้ย เราก็นอนก็คือเวลานอนเขาก็นอนกับพื้นปกติเนี่ยค่ะ ก็คือเอาผ้าใบพลาสติกอะปูกับพื้น แล้วผู้หญิงก็จะนอนกับกลุ่มผู้หญิง พระก็จะนอนกับกลุ่มพระผู้ชายพวกผู้ชายก็จะไปนอนกับลูกหาก็คือ จะทิ้งระยะห่างกันประมาณหกเมตรอะห้าถึงหกเมตร ไปได้ห่างกันมากเผื่อเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็นอนฟังแม่นิ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับเอมีพระทุดงมาที่นี่บ่อยนะ แล้วก็อะไรอย่างเงี้ย เราก็ฟังไปเรื่อย ๆ ก็ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างด้วยความที่แบบ เราก็นอนชมดูดาวดูอะไรเพราะว่าดาวมันสวยมากด้วยความที่เราเป็นคนเมืองอ่ะ เราก็ไม่ค่อยได้เห็นดาวต่างจังหวัดเท่าไหร่คือเอ คือเราไม่ค่อยได้เห็นดาวที่เมืองไปเท่าไหร่แล้วก็นอนดมดาวแล้วก็ฟังไม่นิ่มจนเสียงไม่นิ่มเงียบไปตอนไหนไม่รู้คือไม่นิ่มเราก็สังเกตว่าป่า มันเงียบหมดเลยนะเงียบเงียบปิดเลยอ่ะเงียบจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองอะแบบพืดพืดแล้วเราก็อะไรวะหลับไปหมดแล้วหลอนแล้วปกติ แต่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรอ หรือว่าเมื่อคืนเราคืนที่ผ่านมาเราไม่ได้สังเกตมันเงียบไปไงถึงแมลงอะไรก็ไม่มีแบบ อีกสงัดกริบหมดเลยอะ่ะ ได้ยินแต่เสียงหายใจตัวเอง จนสักพักหนึ่งก็เริ่มมีเสียงคุย เป็นเสียงของผู้ชายสองคนคุยกัน อีกคนหนึ่งเสียงใจใหญ่ๆหน่อยอเหมือนกับตัวเขาใหญ่ประมาณอายุสี่สิบประมาณคนอายุสี่สิบเนี่ย ส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายอายุประมาณยี่สิบกว่า คือเสียงเขาจะหนุ่มๆหน่อยครับ นั่งคุยกันอยู่บนไอ้ผ้ารองนอนบนหัวนุกอะ คลูกจะนอนหนุนกระเป๋าใช่ไหมเอาเอาหมอนอะมากระเป๋าแล้วก็นอนหนุนแล้วสองคนเนี้ยเขานอนแล้วเขาเอาหลังอะมาติดกระเป๋าลุกเวลาเขาคุยกันแล้วเขาโยกตัว มันก็จะมาโดนกระเป๋าเรา แล้วมันก็จะดันหัวเราด้วยนึกภาพออกนะแล้วด้วยความที่มันเป็นพยางพลาสติกเวลาเขาขยับตัว มันก็จะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรอย่างเงี้ย เป็นเสียงพยางอ่ะเราก็ไม่ได้ใครมาคุยอยู่บนหัวเรา เราก็นึกว่าเป็นลูกหาบหรือเปล่า เพราะว่าก่อนหน้านี้แม่นิ่มเคยพูดเรื่องป่าดับซึ่งถ้าถ้าป่าดับเนี่ย ก็ให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ได้ แล้วรีบหลับซะอะไรเงี้ยครับ เราก็พยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หลับแต่เราก็แบบด้วยความที่ไอ้สองคนที่คุยกันอยู่บนหัวแล้วเนี่ย เอา มันมีคนหนึ่งอ่ะที่เอาหลังอ่ะ โยกมาดันกระเป๋าเรา แล้วมันก็ดันหัวเราอ่ะมันทำให้เราหลับไม่ได้ไงครับเหมือนแบบ มันหลอกแหลกหัวอยู่ตลอดอ่ะ เราก็ เออแล้วจะนอนยังไงล่ะเนี่ยเราก็ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นผีหรือมันเป็นอะไรนะคือเรามองว่า อาจจะเป็นลูกหาบที่แบบเขาอาจจะรู้สึกอะไรหรือเปล่าก็เลยมานั่งเฝ้าตรงเนี้ยแต่ทำไมเขาต้องคุยกันเสียงดังด้วยเราก็เราก็ไม่เข้าใจไงครับ ก็แต่เขาขยับตัวมากเกินไปอ่ะก็เหมือนเขานั่งโยกอ่ะอารมณ์เหมือนคนนั่งคุยแล้วขย่มตัวอนะกระเป๋าก็จะก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กดันหัวเราอยู่เนี้ยเราก็เหลืออดละนอนไม่ได้เราก็เลย เงยหัวขึ้นมาแล้วก็เอาไฟสายอะต่องต่องบนหัวเอาอะปรากฏว่า ไม่มีใครอยู่เลย เงียบหมด หมายความว่าส่องไฟฉายไปเป็นโล่งๆอย่างนี้เหรอพี่นุ๊กใช่มีมีแต่ป่าป่าเงียบกริบเลยอะแต่เมื่อกี้คือเราเรารู้สึกมาตลอดเวลาเลยนะว่ามันมีการคุยกันมีการขยับขยื่นตัวใช่ใช่แต่เออลืมลืมเล่าอีกเรื่องคือ เวลาเขาคุยอะเขาคุยเหมือนภาษาอีสานนะ ครับคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นภาษาอีสานแต่เราฟังไม่ออกเราก็คุยกันด้วยความที่มันเป็นป่องป่องภูเขาไฟอ่ะ เวลาเขาคุยกันอ่ะเสียงจากกล้องเหมือนเหมือนไต่ไม้อ่ะเพราะนั้นเสียงมันดังมากแล้วน่สายมันเงียบอยู่แล้ว แล้วมีคนคุยกันในป่องอ่ะเสียงมันก็จะเซราวใช่ไหมเราก็จะแบบเสียงดังอย่างเราทำไมคนอื่นเขาหลับกันได้ไม่เกรงใจกันบ้างเลย แต่พอเราส่องไปอ่ะเราก็รู้แล้วไม่ใช่มั้งแต่เราก็ แบบพยายามเตือนนะเพราะว่าส่องไปส่องไปไปแล้วก็มองเลยปลายแสงไปเราเห็นพระกลุ่มพระนอนอยู่เราก็แบบคิดแบบคิดเข้าข้างตัวเองอะ่ะอาจจะเป็นกลุ่มพระ นอนคุยกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดเข้าข้างตัวเองก่อนครับ แต่ว่าเราก็รู้สึกรู้สึกนอนไม่หลับแล้วไงเราก็เลยนอนนอนหลับตาต่ออ่ะคือนอนหงายปกติอ่ะแล้วก็หลับตาไปครับสักพักเสียงก็มันมีเสียงขยับออกค่อยๆแบบ เหมือนเหมือนเหมือนคนที่คุยอ่ะเขาขยับเอียบตัวให้ห่างจากกระเป๋าเราอ่แล้วเขาก็เริ่มคุยกันต่อแล้วก็มีแบบหัวล้อกันแล้วก็คือเขาไม่ได้หัวล้อเรานะเหมือนเขาคุยมุกอะไรตลกกันสองคนแล้วเขาก็หัวล้อกันแล้วก็เหมือนแบบมีเสียงตีเข่าแบบเสียงคุยกันมันมากอะไรอย่างเงี้ย คุยกันอยู่สองคนเราก็แบบรู้สึกแปลกๆแล้ว เราก็ยกจังหวะที่เราแบบหานาฬิหานาฬิกาข้อมือมากด ไอในการเรือนแต่งอะกดดูเวลาเขาก็จะเงียบนะเราก็อุ้ยโหนี่ตีหนึ่งแล้วหรอแล้วเราก็หลบ อ่าแกล้งหลับตาไปต่อ จากที่เขาเงียบปุ๊บพอเขาเห็นเขาหลับเขาเห็นว่าเราหลับตาเขาก็คุยกันต่ออยู่อย่างเงี้ยจนน่าจะเกือบเกือบเช้าเลยอะ่ะแต่แต่ถามว่ากลัวไหมด้วยความที่แม่นิ่มพูดมาก่อนแล้วไงว่าถ้าได้ยินอะไรอะ่ะให้คิดว่าเป็นสิ่งปกติ ครับเราก็เลยความรู้สึกที่แบบกลัวอะไร มันก็เลยดรอปลง แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกประหลาดใจมากกว่าอพอตอนเช้ารู้สึกตัวอีกทีก็คือ แม่นี่ มันรีบมาปลุกลูกนุ๊กลูกนุ๊กตื่นตื่นตื่นตื่นเราก็กรีกว่าดแล้วอะไรเนี่ย เอาแล้วหรออะไรคือหลับหลับไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลย ครับเราก็เดินไปถามลูกหาบว่ามีใครมานั่งคุยตรงนี้หรือเปล่าหรือถามว่าพานอนดึกกันรู้ไหมก็ ก็คือแต่ละคนก็บอกว่านอนหลับตั้งแต่หัวค่ำกันหมดแล้วไม่มีใครคุย แล้วเราก็ก็เลยเล่าเรื่องนี้ เรื่องเนี้ย ให้แม่นิ่มฟังแม่นิ่มก็บอกว่า ก็แถวเนี้ยมันเป็นบ้านเขาเขาอยู่กันทั้งหมู่บ้านเลย แล้วก็เหมือนกับเขาขึ้นตรงกับหลวงปู่เทพอะไรเงี้ยเขาก็เวลามีคณะบุญมาหลวงปู่เทพก็จะให้ให้ชาวบ้านอ่ะมาช่วยกันเฝ้าครับเราก็อ๋ออ๋อแล้วก็ดึงขอบคุณเข้าไป แต่ ตอนจังหวะที่นุก ลุกเล่าให้แม่นิ่มฟอนเสร็จมันก็มีฝูงลิงโตมาไงลิงแบบวิสามสิบสี่สิบตัวเลยอ่ะ เป็นฝูงใหญ่เลยนะลงลงมาเหมือนปีนลงมาปีนจากปากปองอ่ะลงมาข้างล่างแต่ไม่ได้ลงถึงพื้นนะ แค่อยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆ แล้วก็ขยม แล้วก็เหมือนเหมือนเขาอย่างร้องดังๆอ่าอ่าไม่รู้ก็ นะคเลิกลักเลิกลักรีบเก็บของรีบเก็บของอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้าไม่นิ่มยังกินข้าวไม่เสร็จเลยคนอื่นก็กินไปหมดแล้วมีนุ่งตื่นสายบอกบอกรีบกินเลยรีบกินแล้วรีบเก็บของตอนนี้เลย ครับอกวก็ถามไม่นิ่มว่า มันมีอะไรหรอเขาบอกว่าไม่นิ่มบอก เจ้าป่าให้บริวารมามาเตือนต้องออกตอนนี้ได้เวลาออกแล้ว เราก็แบบอะอะไรนะเจ้าป่าเตือนหรอเราก็รีบแบบขนของอะไรแบบ เก็บยัดยัดยัดยัดแล้วก็ เอาข้าวพวก มันจะเป็นเขาทำข้าวหลามกันะงก็กำรีบใส่ปากปากแล้วก็กลืนน้ำแล้วก็ออกกระเป๋าออกไปเลย พอออกไปอ่ะุ๋งลิงก็ตามมาสักพักหนึ่งนะ แต่พอเขาเห็นว่าเราพ้นก็คือขากลับมันต้องกลับทางเดินไง ก็คือเราต้องลงหน้าผา พอทุกคนลงหน้าผากันเรียบร้อยแล้วุ๋งลิงก็กลับเข้าป่าไปเหมือนเดิมเขาบอกว่าเนี่ยเขามาดูแน่ใจว่ากลับเขาเห็นว่ากลับแล้วเขาก็เลยเขาก็กลับเข้าป่าไปเหมือนเดิมครับเราก็ไปถึงล่างกัน ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่เพราะว่า เพราะว่ากินกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็พอมาถึงก็ ก็ตัดน้ำบัลลมตัดกระทิงชัดอะไรกันเต็มที่เลยก็เรื่องทั้งหมดน่าจะประมาณนี้ค่ะ เออ ทีนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแปลกๆมากมายเลยอ่ะครับ พี่นุ๊กตั้งแต่ช็อตแรกแล้วเนี่ย พี่นุ๊กพอได้มีคำตอบไหมมะว่าแบบ พระรูปนั้นที่เราเห็นตอนเขามาเดินอยู่ข้างหน้า กรุ๊ปเราอะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะใช่พระในกลุ่มไหมหรือเป็นอะไรบางอย่างที่เราหาคำอธิบายไม่ได้มหมันอยู่ตรงนั้นแล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงพี่ท่านนี้ไหมที่มายินเดินนำหน้าเราอะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าท่านมาถึงท่านก็เล่นอย่างเดียว เล่นให้เดินอย่างเดียว อืมแล้วท่านจะพูดภาษาอีสานตลอด มันสีแรง อ่าเฝ้าเฝ้ามันสีแรงอ่าเฝ้าเฝ้าใช่ใช่ก็คือ ไม่อยากให้เย็นเขาบอกอยากให้เย็น อยากให้เย็น ประมาณ ประมาณเนี้ยแต่พอพูดเป็นภาษาอีสาน เรื่องหลวงตาองค์จริงอ่ะท่านพูดภาษาอีสานไม่ได้ ท่านพูดแต่ภาษากลางอ่าผมคิดว่าในมุมผมนะ ผมมองว่าหลวงตาท่านนี้อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเป็น เป็นพระที่บำเพ็ญเพียรอยู่แถวนั้นแหละแต่เขา กลัวเราจะตกใจแตกตื่นหรือเปล่าที่แบบอยู่ดีๆ มีพระโผล่มาเขาก็เลยแบบให้เราเห็นเป็นพระที่อยู่ในกลุ่มนั่นแหละคิดว่าคิดว่า แต่แม่ทีมนิ่มก็บอกว่า ตอนที่ตอนที่เหมือนกับทำวิธีเหมือนกับขออนุญาตเข้าป่า ก็คือ มันเหมือนมันความหมายว่ามันออกมาก็คือทุกคนปลอดภัย อืมันก็เลยอันนั้นอ่ะไม่ใช่สิ่งไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ย คือท่าน ท่านก็เวชชีนี่ท่านก็ตรวจดู อันมาก่อนแล้วครับ ท่านก็เลยเหมือนกับปอบทุกคนว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ท่านก็เตือนว่า เวลาเข้าป่าถ้าไปกับใครอ่ะ ต้องสัมภาษณ์แต่ละคนในกลุ่มให้ชัดเจนนะเพราะว่าบางทีเนี้ยบางคนที่ดำที่เราคิดว่าเป็นคนในกลุ่ม เขาอาจจะไม่ใช่คนในกลุ่มเราก็ได้อืมคือเรามันก็เหมือนเป็นความรู้ตรงนี้ด้วย แต่ว่าท่านก็บอกว่าอันเนี้ยเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบางทีเข้าป่ามันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็อันตราย ครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคณะของพวกพระธุดงขึ้นไปที่ถ้ำแสงจันทร์กันอยู่อยู่บ่อยๆอะค่ะพี่นุกวีวีวีขอถามแบบกว้างๆได้ไหมถ้ำแสงจันทร์นี่ตั้งอยู่ในจังหวัดอะไรฮะภูมิค่ะอำเภอปากีเอาเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้สัญญาณกระตุกมากเลยฮะอะไรนะฮะจังหวัดชัยภูมิค่ะชัยภูมิอำเ ะอำเภอบักดีชุมพลบักดีชุมพล อ่าน่าไปครับน่าไปผมรู้สึกว่า ผมเป็นคนชอบไปไปไปแบบเนี้ย ถ้าไปถ้าไปจะไปแบบเนี้ยนะฮะต้องเหมือนกับติดต่อพระให้ให้จ้างพวกอาลูกหาบพวกอะไรไว้ก่อน เพราะว่ามันถ้าบนมันไม่มีน้ำ มันต้องมีคนที่แบบช่วยยิ้วน้ำช่วยยิ้วอะไร เพราะว่ามันค่อนข้างจะค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควร ก็คือฟิลออกป่าเลยว่าเถอะอย่างนั้นดีกว่า ใช่ใช่ต้องต้องติดต่อที่วัดนะคะให้วัดช่วยเตรียมแล้วก็ หาหาคนนำทางให้เราอย่างไรก็แล้วแต่ขอก็ยังมีก็มีกลุ่มกลุ่มที่เขารวมกันไปอยู่ค่ะ พวกกลุ่มบุญบางบางบางทีก็เห็นพวกกลุ่มบุญเข้าไปกันอยู่ครับ พี่นุ๊กเขาไปฝึกมาที่ไปไปสอบผัสอะไรกันที่นั่นพี่นุ๊กพี่นุ๊กยังไงก็ในเรื่องนี้ที่ได้ฟังขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับนะฮะดีใจดีใจครับที่ได้ได้พูดคุยด้วยได้สนทนาด้วยแล้วก็ โอ้ดีอะแต่ผมแบบรู้สึกอยู่อยู่จังหวะหนึ่งที่หน้าหน้าหน้าขนลุกคือ รู้ทั้งรู้ว่ามีคนเหมือนเอาหลังมาพิงนอนคุยแล้วแบบหูโดนเราอะในจังหวะที่เรากำลังกำลังนอนข่มตาจะนอนให้ได้อะแต่พอเราสุดจะทนแล้วเฉยแบบเงยหน้าขึ้นไปแล้วส่องไฟดูเฮ้ยกลายเป็นว่าพื้นที่ด้านหลังมันมีแต่ป่าแล้วมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ แต่ในขณะนั้นคือเออเราได้ยินเสียงพูดคุยตลอดเวลา คุณผู้ชมผู้ฟังมันจะเป็นแบบเสียงแบบก้องก้องหน่อยใช่ไหมเพราะเราอยู่ในอยู่ในเออในโถงแต่ว่าในความมันมีเสียงมันมีเสียงขยับของของอ่าพยางรองนอนพลาสติกอ่ะมันก็ทำไม่รู้ว่าตรงไหนของคนพูดอ่ะอยู่ตรงหัวเราอ่าอยู่ประมาณไหน มันมีการขยับแล้วมันรู้ไงรู้ว่าจังหวะมันต้องอยู่ตรงนี้แบบต้องแก๊กอย่างเงี้ยมันเราก็รู้อึดอัดเอ็ดเอดอัดอะไรเงี้ยครับ มันมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบกลัวผีอะไรนะแต่เรารู้สึกเหมือนกับเรากำลังเจอกับอะไรอะไร อย่างเงี้ยเหมือนหัวเรากำลังประมวลผลอยู่แอบรู้สึกได้อย่างว่า อย่างที่พี่นุกสรุปมาคร่าวๆอ่ะ ว่าน่าจะเป็นเมืองบางบทหรือเปล่า เออเมื่อที่นิ่เขาบอกอย่างนั้นค่ะเขาบอกว่าบางคณะขึ้นมาเหมือนเข้ามาในหมู่บ้านเลย ครับ ก็คือไม่ได้เขาไม่ได้เห็นเป็นว่าเป็นป่องเขาเห็นเป็นหมู่บ้านเลยคือ แต่ว่าอันนี้คือบางคณะที่ท่านเป็นพระที่ท่านเข้ามาปฏิบัติครับ เป็นคนมีศีลเยอะๆอ่า แล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาก็อาจจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากกว่าแค่เราเราได้เห็น จริง ๆ ไม่แน่วันที่พี่นุกไปเขาอาจจะใช้ชีวิตกันอยู่ในหมู่บ้านเขาก็ได้ และจุดที่เรานอนอาจจะเป็นหนึ่งในหนึ่งจุดในหมู่บ้านของเขาก็ได้